มาดูงานวิจัยนะครับของผมนะครับต่อเลยจากงานวิจัยอื่นๆที่ได้เห็นมาแล้ว คราวนี้งานวิจัยของผมเป็นอย่างไรนะครับ แล้วก็สร้างพอร์ต การลงทุนเน้นคุณค่าได้อย่างไร แล้วก็ชนะตลาดได้อย่างไร เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับโอเค งานนี้นะครับเป็นงานวิจัยที่ผมได้ตีพิมพ์ใน APJRI นะครับปี 2016อันนี้ตีพิมพ์ออนไลน์นะครับ แล้วก็ตีพิมพ์ในเล่มเนี่ยประมาณปี 2017 ต้นปีนะครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ value investing circle of competence in the Thai insurance industry นะครับ เป็นการลงทุนเน้นคุณค่า เราลองมาดูซิว่าถ้าเราเก่งเฉพาะในบริษัทประกัน เราเข้าใจบริษัทประกันอย่างเดียวเลยนะครับขอบข่ายความรู้ของเราเนี่ยหรือ circle of competence ของเราเนี่ยอยู่ในบริษัทประกันอย่างเดียวเลย เราจะสามารถลงทุนแล้ว ได้ผลที่ดีได้ผลตอบแทนที่ดีได้จริงหรือเปล่านะครับไอเดียนี้เนี่ยมาจากการที่ผมได้อ่านนะครับอ่านเกี่ยวกับวอร์เรนบัฟเฟตคนที่มั่งคั่งในโลกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวอร์เรนบัฟเฟตนะครับแอนดรูว์คาร์เนกี้นะครับเขาก็พูดในแนวเดียวกันเลยก็คือว่า คุณไม่จำเป็นจะต้องรู้จากบริษัททั่วทั้งโลกนะฮะหรือทั่วทั้งตลาดก็ไม่จำเป็นนะครับขอให้โฟกัสในสิ่งที่ คุณเข้าใจมันจริงๆนะครับหรือเป็นบริษัทที่อยู่ใน circle of competence เนี่ยนะครับซึ่งเป็นชื่อของเปเปอร์นี้ด้วย ให้อยู่ในขอบข่ายความรู้ของคุณ ถ้าคุณรู้นะครับและเข้าใจบริษัทพวกนี้ได้อย่างดียิ่งเนี่ยคุณก็สามารถที่จะทำผลงานได้ดีในการลงทุนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่วอร์เรน บัฟเฟตต์เขาบอกไว้นะครับก็คือ you only have to be able to evaluate ครับ companies within your circle of competence นะครับ ถ้าคุณเข้าใจ คุณก็สามารถที่จะชนะได้ อย่างวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยเขาก็ชอบบริษัทประกันนะครับ ก็ลงทุนในบริษัทประกันเยอะเลย แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นธนาคารนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นบริษัทเครดิตการ์ดอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ลงทุนในบริษัทที่เขาเข้าใจจริงๆนะครับ แล้วก็ซื้อตอนที่ราคามันน่าจะถูกเมื่อเทียบกับ มูลค่าที่ควรจะเป็นนะครับแอนดรูคานิกี้นะครับก็เป็นหนึ่งในคนที่ร่ำรวยที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกเลยก็ว่าได้นะครับ อันนี้เขาก็บอกว่าคุณควรที่จะลงทุนนะในสิ่งที่คุณเข้าใจนะฮะ เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับโลหะ เกี่ยวกับเหล็กนะครับ การเอาเหล็กมาสร้างสะพานอย่างเงี้ยนะครับ เขาก็เลยบอกว่าถ้าจะให้เขาเนี่ย บอกนะครับคนรุ่นใหม่ว่าควรจะทำยังไงก็ควรที่จะลงทุนในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยชอบ ตัวเองนี่เก่งจริง ๆนะครับ uh, I would concentrate up on the manufacture of iron and steel and be master in that นะครับนี่ก็คือสิ่งที่แอนดรูคาร์เนกี้ได้บอกไว้นะครับก็คล้าย ๆ กับที่วอร์เรนบัฟเฟตพูดเลยนะครับก็คืออคุณน่าจะต้องเก่งนะครับ ในอุตสาหกรรมหรือในบริษัทอะไรใด ๆ ก็ได้นะครับ แล้วก็ทำงานนะครับเก็บข้อมูลนะครับศึกษารอจนกว่านะครับราคามันค่อนข้างถูกเราก็ซื้อนะครับแล้วก็รอให้มันได้ผลตอบแทนที่ดี แล้วอาจจะขายก็ได้นะครับในอนาคตนะครับอ้าวคำถามงานวิจัยนะครับที่ผมถามก็คือ ถ้าคุณโฟกัสหรือคุณเจาะเนี่ยเฉพาะ ธุรกิจประกัน ดูเฉพาะธุรกิจประกันเลย คุณสามารถชนะตลาดได้ไหมในระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนะครับ อันนี้เป็นงานวิจัยที่เริ่มตั้งแต่ปี 1990 จนถึงปี 2014 นะครับซึ่งคำตอบนะฮะคำตอบก็คือ ได้นะครับ ถ้าคุณใช้ทั้ง PB นะครับ PE CAPE 3 แปลว่าคุณย้อนหลังกลับไป คุณย้อนดูกลับไปเนี่ยกำไร 3 ปีย้อนหลังนะครับเอามาเฉลี่ยก็สามารถชนะตลาดได้นะครับแต่ถ้าดูย้อนหลังกลับไปมากเกิน 5 ปีเลยเอามาเฉลี่ยอาจจะไม่ได้นะครับก็คือหุ้นเน้นคุณค่าที่ดูกำไรย้อนหลังกลับไปมากเกิน 5 ปีเนี่ยในบริษัทประกันเนี่ยอาจจะไม่ได้ชนะหุ้นเติบโตนะครับผมก็พยายามใช้ โมเดลต่าง ๆ นะครับ ทางการเงินอธิบายผลตอบแทนของหุ้นเน้นคุณค่าเนี่ยก็ Cap M กับ Pharma French 3 Factor Model เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะอธิบายผลตอบแทนได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Cap M Pharma French เนี่ยที่คนในวงการใช้ค่อนข้างเยอะนะครับ ถ้า Test แล้ว Alpha จะต้องอไม่ significant แต่นี้ significant หมดเลยก็แสดงว่า แคปเอ็มกับ Pharma f r e n c h ไม่สามารถที่จะอธิบายผลตอบแทนพวกนี้ได้ทั้งหมดว่าทำไมหุ้นเน้นคุณค่า ถึงชนะตลาดนะครับอ่านี่ก็เป็นยกตัวอย่างนะครับ ไม่ว่าจะเป็น PB นะครับ สีสีแดงเนี่ยก็จะเป็นหุ้นพอร์ตของเน้นคุณค่านะครับ สีน้ำเงินก็จะเป็นหุ้นของอเติบโตนะครับ อันนี้เฉพาะบริษัทประกันนะครับที่จัดพอร์ตเหมือนเดิมเหมือนที่ งานวิจัยอื่นๆได้ทำนะครับเส้นประนี่ก็จะเป็นดัชนีนะครับของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ Set Index นั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่าหุ้นเน้นคุณค่าของบริษัทประกันเนี่ยก็จะชนะตลาดได้นะครับถ้าคุณซื้อโดยที่เอากล่องที่เป็น PB ที่ต่ำที่สุดนะครับหุ้น High PB นี่ก็คือหุ้นที่ มี PB ที่สูงที่สุดนะครับ ก็จะเห็นว่าสีแดงตรงนี้นะครับ ก็ขึ้นไปข้างบนนะครับออันนี้เป็น PE นะครับ อันนี้ใช้ PE อันนี้ใช้ CAPE นะครับ ก็จะเห็นได้ว่าหุ้นเน้นคุณค่าก็สามารถชนะได้นะครับ อันนี้แต่ถ้าคุณใช้ CAPE 5นะครับ ตรงนี้จะเห็นว่า หุ้นที่เป็นหุ้นเติบโตนะครับชนะ หุ้นที่เป็นหุ้นเน้นคุณค่านะครับหรือพอร์ตที่เป็นพอร์ตเน้นคุณค่านะครับตรงนี้ก็เป็นผลตอบแทนของตลาดนะครับอยู่ด้านล่าง ก็จะเห็นได้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับหุ้นเน้นคุณค่าสามารถนะครับที่จะชนะนะครับตลาดได้ และสามารถที่จะชนะพอร์ตที่เป็นพอร์ตโกด์หรือพอร์ตเติบโตได้ ราวนี้ผมก็พยายามใช้ cap M นะครับในการอธิบายพอร์ตโฟลิโอของหุ้นเน้นคุณค่าเนี่ยว่า cap M ถ้าเสี่ยงมากนะครับก็จะต้องมีผลตอบแทนโดยเฉลี่ยที่มากตามไปด้วยเนี่ยเรื่องราวนี้เนี่ยสามารถอธิบายได้ไหม ก็จะเห็นได้ว่าอัลฟาเนี่ยก็ significant mode ก็แสดงว่า cap M ก็อาจจะไม่สามารถที่จะอธิบายนะครับอธิบายพอร์ตโฟลิโอนี้ได้ทั้งหมดนะครับรีเทิร์นนี้ได้ทั้งหมดครับคราวนี้ก็ ใช้ของแคปเอ็มโดยใช้ตลาดของเอเชียนะครับผมก็ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของ professor French เนี่ยนะครับก็จะได้ว่าอัลฟาก็ยัง significant อยู่เลย ก็ยังแตกต่างจากศูนย์อยู่เลยก็แคปเอ็มโดยใช้ตลาดของเอเชียก็อาจจะไม่สามารถนะครับที่จะอธิบายพอร์ตโฟลิโอนี้ได้นะครับหรือไม่ว่าจะเป็น global market นะครับอันนี้ก็คือตลาดทั่วโลกเลยนะครับ ก็ยังไม่สามารถที่จะอธิบายพอร์ตโฟลิโอนี้ได้นะครับ คราวนี้ดูที่ Pharma French ก็เช่นเดียวกันนะครับ Pharma French ก็ยังไม่สามารถที่จะอธิบายได้เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะใช้ Asia Market นะครับไม่ว่าจะใช้ global market ทั้งโลกเลยนะครับ เพื่อจะอธิบายก็ Alpha ก็ยัง significant อยู่ จะเห็นได้ว่าของ low BB เนี่ยนะับจะเป็นหุ้นที่เป็นเน้นคุณค่านะครับ PE นะครับ CA PE 3ก็ยัง significant หมดเลยนะครับ โอเคนะครับ เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วงานวิจัยชิ้นนี้บอกอะไรเราบ้างนะครับ อย่างแรกก็คือ ถ้าคุณดูที่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งนะครับ ในที่นี้เนี่ยนะครับที่ผมศึกษาเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประกันภัยนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าคุณก็สามารถที่จะชนะตลาดได้โดยรวมนะครับถ้าคุณลงทุนแบบมีระบบนะครับนะที่นี้ก็คือรีบาลานซ์พอร์ตทุก ๆ ปี ไม่ว่าจะเป็นต้นปี หรือว่ากลางปีก็ได้นะครับคุณก็สามารถที่จะชนะตลาดได้นะครับงานวิจัยชิ้นนี้ก็เจอ value premium อีกเช่นเดียวกันนั่นก็คือ value premium ก็คืออลงทุนในหุ้นที่ PB หรือ PE ต่ำ โดยเฉลี่ยจะชนะหุ้นที่ PB หรือ PE ที่สูงสูงนะครับก็เจอนะครับโดยโดยใช้ข้อมูลจากบริษัทประกันภัยนะครับ CAPE 5นะครับก็ถ้าคุณมองย้อนหลังกลับไปเยอะเกิน ใช้กำไรเฉลี่ยหลายปีเยอะเกิน ก็ไม่สามารถที่จะหา value premium ได้นะครับเพราะฉะนั้นใช้ PE ช้ e a r n i n g ปีเดียว กับ e a r n i n g 3ปีย้อนหลังเนี่ยก็โอเค สามารถที่จะหาหุ้นเน้นคุณค่าเนี่ยสามารถชนะตลาดได้นะครับแคปเอมกับ Pharma French 3 Factor Model ก็อาจจะไม่ได้นะครับอธิบายพอร์ตโฟลิโอนี้ได้ทั้งหมดนะครับก็พยายามที่จะเอาโมเดลมาอธิบายไอ้ return เนี่ยว่าแฟกเตอร์ตัวไหนที่มันอธิบายได้นะครับ แต่ดูจากผลนี้แล้วทั้งแคปเอ็มทั้งฟาร์มาเฟรนช์ก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ทั้งหมด เพราะว่า a อลฟายังไม่เป็นศูนย์นะครับ uh, relative value นะครับ seems to work here นะครับก็คือถ้าเราเปรียบเทียบระหว่าง PE ที่ต่ำกับ PE ที่สูงเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะสร้างพอร์ตโฟลิโอนะครับทั้ง PE หรือ PB หรือ CAPE 3เนี่ยเปรียบเทียบกัน ในอุตสาหกรรมทั้งหมดเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ถ้าลงทุนใน PE หรือ PB หรือ CA PE 3 ที่ต่ำเนี่ยคุณก็สามารถที่จะชนะตลาดได้ แล้วก็สามารถชนะพวกนั้นนะที่มูลค่าสูงสูงได้นะครับหมายถึงว่า CAPE 3 ที่สูง PE ที่สูง PB ที่สูง โดยเฉลี่ยนะครับ พอร์ตหน้าที่นี้คือคุณจะต้องมีหุ้น โดยตอนเริ่มเนี่ยในอุตสาหกรรมนี้มีแค่ประมาณ 4 นะครับบริษัทจนไปมากสุดนี่มีประมาณ 18 บริษัท เพราะฉะนั้นในพอร์ตโฟลิโอเนี่ยโดยเฉลี่ยอาจจะต้องมีหุ้นสัก 3-4 ตัวขึ้นไปนะครับไม่ใช่แค่หุ้นตัวเดียว ไม่ใช่แค่เอาหุ้นมาตัวเดียวในพอร์ตนะครับก็ต้องมีการกระจายความเสี่ยงกันนะครับเอาละครับในเซสชันนี้เราก็จะเห็นได้ว่างานวิจัยของผมนะครับก็ได้โชว์นะครับว่าถ้าลงทุนเฉพาะในบริษัท หรือในอุตสาหกรรมที่เราเข้าใจ แล้วลงทุนในแบบเน้นคุณค่าคุณก็สามารถที่จะชนะตลาดได้นะครับ แล้วก็สามารถชนะ หุ้นที่มีการเติบโตนะครับเขาเรียกว่าการเติบโต แต่ความจริงแล้วคือหุ้นที่ PE สูงสูงโดยเฉลี่ยหรือหุ้น PB สูงสูงหรือหุ้นที่มี CAPE สูงสูงนะครับ CAPE 3สูงสูงได้นะครับโอเคในเซกชันถัดไป เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันแล้วคราวนี้ ว่าพอเราได้ดูผลงานวิจัยเรามาดูซิว่าถ้าเราจะเลือกนะครับหุ้นหรือบริษัทที่เราจะลงทุนจริง ๆ เนี่ยการเลือกหุ้นหรือเลือกบริษัทเนี่ยเราทำได้ประมาณไหนเราเลือกแบบไหนดีนะครับ โอเคเดี๋ยวเจอกันเซสชันหน้าครับ